สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติศักดิ์นะครับ วันนี้มาเริ่มกันต่อนะครับกับเกม Post Night นะครับเรานะครับ ผมก็เข้ามาปุ๊บผมก็อัพเลเวลเลยนะครับสายเกียงผมนะครับ ก็ต้องอัพอกิตันต่อไปนะครับโอเคนะผมก็ได้ด่านต่อไปนะแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าแรงผมยังไม่เยอะนะครับ4-2นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะที่สำคัญมากคือตรงนี้นะครับ เกาะนะครับ อุปกรณ์ของผมนะครับเปลี่ยนมาไม่ไม่ได้เป็นเกาะขั้นสุดยอดนะครับ แต่ว่ามันอัพเต็มนะครับโอเคมาดูว่ามันดียังไงนะครับผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับ เพราะผมไม่เคยอัพเต็มมาก่อนจนมารอบนี้แหละ มาดูนะครับ เนี่ยนะครับ ผมใช้ของที่มันอัพเต็มนะครับห้าดาวนะครับแล้วมันจะมีความสามารถพิเศษนะครับ เช่นอันนี้นะครับเป็นนี่นะครับดาบนะครับเดตี้โดนะครับก็เพิ่มแอตแทกสิบใช่ไหมธรรมดานะครับแล้วก็อินคร n สคริทิคอลดาเมจสิบห้าเปอร์์เซ็นตอ่าเนี่ยคือของดีของมันนะครับ เห็นไหมนี้ทำให้ มีโอกาส 20%นะครับที่จะเพิ่ม HP นะครับ ตอนที่ป้องกันนะครับตอนที่บล็อกได้นะครับ อ่า พวกนี้แหละนะครับ เพิ่ม maximum health นะครับร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อ increase defense กับ range defense ห้าเปอร์เซ็นต์นะถึงขึ้นที่หนึ่งครับ ถึงจะไม่ใช้เซตที่ใหญ่ที่สุดนะที่ผมมีถึงเซตสามแล้วนะ ตอนยังไม่ได้ใช้นะ อ่า ประมาณนั้นแหละนะครับ โอเคนะครับ วันนี้นะครับ ก็จะไปต่อนะครับ เล่นตานต่อไปนะครับ ผมว่าผมจะทำอะไรนะ ผมมาเก็บเลเวลแถวนี้แหละครับปกตินะครับ อย่างแรงซีอยู่นะครับ เวลาค่อยค่อยเล่นนะครับ นิวนี่แหละนะครับ ที่ต้องการนะครับมีชิลนะครับ อันใหม่อันที่4นะครับมาแล้วนะครับ ผมเล่น45 เมื่อกี้นะครับ block projectile reduce knockback from the enemy when shield is active damage received by half นะครับ mirror shield ใช่นี่แหละนะครับ shield return damage to the attacker นะครับถ้าไปสะท้อนเสียตูนั่นเองนะครับ ครับ ลุยนะครับ เราหลังๆมาเริ่มยากนะครับยากสตูแบบโคตรเก่งอะตอนนี้ตอนนี้อยู่กิฟฟอนเดลนะครับกิฟฟอนเดลนะผมก็อัพเลเวลมานิดนึงเห็นไม่ไปที เสียงหายไปไหนเสียงอะงง อยู่ดีเสียงก็หาย ได้โล่ใหม่มาเว้ย ยังไม่อัพนะ ยังไม่อัพนะเรียนต่อนะครับเรายังนี้ไกลนะครับ ท้อน สะท้อนมันดีจริงๆนะสะท้อน ถึงแล้วนะเร็วมากครับรู้สึกร้อนนะครับ กระตุกกระตุกไงไม่รู้นะครับ ผมเพิ่งอัดเกมเมื่อกี้ไปนะ ผมเก็บมานานนะครับ เก็บด่านธรรมดาเนี่ยนะครับ ปล่อยให้มันสู้จนชนะนะครับ โคตรมหาถึงนะครับตอนนี้ อกี้น่าจะอัพตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ใช้กี่ลอยนะกว่าจะถึงนะใช้ไปโอ้โหใช้ไปร้อยสองร้อยอ่ะโอเคประมาณนี้แหละนะครับ ดูก่อนมีของอะไรหรือเปล่านะครับมีของอะไรน่าสนใจไหม อยากรู้ว่ากลิ่นโพชั่นมันทำอะไรนะครับ แต่ใช้เงินตั้งสี่หมื่นนะเรื่องของเรื่องนะ ไม่ใช่ไรขวานนี้น่าซื้อมากเลย ซื้อไว้เล่น ๆ นะครับ Green Potion ลุยต่อนะครับ เรานะครับ ไม่มีอะไรละ แค่นี้แหละ ลุยอืม อืมกดรัวๆเลยนะสำหรับเวทนะครับ HP นี่กดรัวแล้วนะสำหรับเวทก็ กดสลับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เจอหัวหน้านะครับ น้องใส่ผมช้าไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วย อัดไปด้วยนะ มันเลยเป็นอย่างนี้แหละนะครับตังแอชิเมอร์นันล็อกนะลุยต่อนะกริฟฟอนเดลสองนะครับ ถึงแล้วนะเร็วมากนะ ว้าววันนี้เล่นจนดุนหมดเลยอะแน่ๆเลยนะ อย่างแล้วก็ไปสองสาด่านได้นะมันว่าด่านใหญ่นะ ไม่ด่านน้อยนะ ด่านใหญ่ ด่านใหญ่คือทุกๆห้าด่านนั่นเองนะค่าอะไรคนหน้าอีกสองสาตัวเลยแบบนี้นะพวกว่ายังสบายๆเลยนะตอนนี้ เร็วเยอะแล้วนะ เร็วขึ้นมาห้าเร็วสิบเร็ว นี่โห เร็วมากๆนะครับ ทุกอย่างนะครับ เอาชาร์จแบบเอาชาร์จแบบสองเท่านี่แหละนะครับ ดีแล้วนะครับดีสุดแล้วนะครับ ชาร์จแบบวิ่งสองเท่านะครับที่ผมใช้นะครับสกิลของดาบนะครับ ดีสุดแล้วนะครับ เพราะมันวิ่งไกลดีนะครับเ จะลบแล้วนะครับ Facebook Messenger ในนี้นะครับ โอเคนะครับนี้ไม่เอานะ ไม่มีตังมีนะแต่ไม่ใช้ อ่า ได้ละกิฟเธอชอบอะไร เอาแผ่นเค้กให้แล้วกัน ไม่ชอบนะครับ ไม่ชอบเลยนะครับ บ้าจริงๆแล้วแล้วเธอชอบอะไรอ่ะ เธอก็บอกผมมาสิ ลุยต่อนะครับเรา ผมว่าอาวุธบางอย่างนะครับ หรือของบางอย่างที่สำคัญสำคัญมากๆนะครับ มันต้องมากับไอ้พวกสาวๆนี่เลย ต้องจีบให้ได้นะครับ ผมรู้นะครับ ตัวแรกนะครับ มันชอบฮันนี่นะครับ หรือว่าน้ำผึ้งนะครับ ก็สบายนะครับ ตัวแรกๆนะ เฮ้ย แกจับอะไรไป แกจับใครเดี๋ยวแกโดนแน่เจ้ากอบบินทั้งหลาย อ่าได้เกราะใหม่นะครับ แต่ไม่ใส่นะครับ ใส่เกราะเก่านี่แหละครับ เท่ละลุยต่อนะครับ สบายครับ ส่งของเรียบร้อยนะครับอืม ไปต่อนะครับเราเร็วมากนะแป๊บเดียวนะ เพราะว่าต้องใส่วันนี้ เอาจนจบแหละนะครับแบบนี้ ถ้าจบได้นะ พลังไม่ลดเลยไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับ โอ้โหโอ้โหสุดยอดนะลุย สำคัญมากคือต้องอัพไอ้พวกนี้ให้ได้นะ ให้หมดนะก็คือ พวกน้ำยาฮิวนะครับ ต้องรีเร็วนะครับ บารอนนะครับ หัวหน้าใช่ปะบารอนแก เจอผมแน่แน่ เจ้าบารอน ได้ดาบใหม่นะครับ ชักอยากใส่แล้วสิ เราดาบเก่าเนี่ยนะ ตีแค่สิบเองดาบเก่า ดาบใหม่ตีสิบสี่ขนาดแค่หนึ่งดาวใช้ดาบเก่าไปก่อนนะครับ บารอนบารอนหรือยังกิฟเฟนเดลนะกิฟฟอนเดลนะครับ ด่านสุดท้ายเมื่อกี้ผต่อไปลำดับหัวหน้าละไปดูก่อนเช็คแกว่าอะไรมั่ง ไม่มีอะไรหรอกนะลุยต่อนะครับไซโคลนแคนยอนนะครับเกาะสะท้อนนะครับอันนี้ดีแล้วนะครับ มูน่าแล้วเหรอบารอนสควิดตายค่ะที่นะครับ บารอนละแก แกจะมาบารงบารอนอะไรแถวนี้ เรียบร้อยนะครับเวลยังไม่อัพเลยนะครับ แต่ละด่านใช้เวลาแค่สิบไม่กี่วิเองนะครับ โหพลังลดไปเยอะเหมือนกันนะ ไม่เป็นไรนะครับ ลุยต่อนะครับ ยังสู้ได้นะครับ พลังไม่ถึงห้าร้อยเลยนะครับ ลดลงนะครับมีแต่พลังเพิ่มเท่านั้นแหละนะครับพวกโล่ผมมันโล่ิวไงใช่ปะ พอบล็อกได้มีโอกาส20%ที่จะฮิวนะครับ โล่ฮิวนะครับอืม บารอนเหรอ บารอนเหรอ แก เพลงไม่ได้ขึ้นเลยนะตายแล้วนะบารอน เร็วมากนะค่าบารอนไอหมวกใหม่เหรอเร็วมากได้แต่ของนะอืม เงินก็แสนกว่าแป๊บเดียวนะครับ Tempest Clip นะครับโอ้โหพลังผมเริ่มลดละ 870 แล้วนะตอนนี้ ต้องรีบกลับไปเมืองมีหิวแป๊บหนึ่งนะ ยังเล่นสายป้องกันไปก่อนก็ได้นะฮิวนะครับสายป้องกันหมายความยังไงนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับก็ประมาณว่านะครับ เรากดฮิวกับป้องกันไปเรื่อยๆนะครับตัวแรกๆเดี๋ยวทำให้ดูนะ ไม่ต้องรีบนะครับ แต่รู้สึกว่ามันใช้กับผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ดูดิ ฆ่ามันแล้วกัน เร็วๆครับ รีบ เยอะว่ะ รู้สึกเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะครับศัตรูเริ่มเก่ง รอหิวแป๊บนะดูดีได้ของอะไรมามั่งโห ได้ครบชุดเลยเว้ยชุดแรกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเออใช้ใช้วุฒใหม่ดีกว่าเออไม่ตีแรงเลยนะครับ แต่ผมจะมีอัพจนถึงขั้นสุดสุดยอดหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะผมอยากอัพจนถึงขั้นสุดยอดนะไม่ไม้ไม่พอนะนี่ซื้อไม้ไหมไม่ใช่ไม่มีนะเก็บเอาหิวไปเลยครับพี่ไปเล่นด่านไหนรอหิวด่านนี้ก็ได้ไปประมาณนี้นะรอหิว นิวจะช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออสตวนอ่อนเนี้ยแหละนะครับ ไม่ต้องเก่งมากอันนี้แะกดฮิวเอาเองแล้วเร็วกว่านะครับ ดีกว่ารอเวลานะบางทีนะเพราะเราฮิวไวนะครับรีแค่สามจุดห้าวีนะครับ แล้วก็ได้ของพร้อมนะครับ สักด่านหนึ่งนี่เต็มพอดีนะครับใกล้หัวหน้าแล้วนะครับ เรา อ่าพอดีนะพลังเต็มพอดีอัพด้วยนะครับโอ้สบายเพื่อความถึกนะครับ โอเค ลุยต่อนะครับเราดาวสุดท้ายหัวหน้าแล้วนะครับเจอหัวหน้าแล้วนะเทมเพลสคลิฟนะครับโอ้โหครึ่งหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะแพ้ซะแล้ว บารอนมาเลยนะครับ มาแต่ตอนแรกเลยนะ เดี๋ยวผมเล้วสักห้าสิบห้าสิบห้าเงี้ยนะครับ แล้วผมจะมาอีกรอบนะครับ เรานะครับ มาตีด่านพวกนี้แหละนะครับอีกสักรอบนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนทำอะไรนะไปอัพดาบก่อนนะครับ ใกล้ละใกล้เต็มละ ขั้นสุดท้ายนะ มันจะใช้ของพิเศษนะก็คือไอ้เนี่ยนะครับ แต่เรามีพอนะพอดีแล้วโอเคนะครับ ผมเล่นด่านนี้สักสองรอบนะฮิวก่อน เล่นด่านนี้เพื่อฮิวนะ ไม่ต้องการอะไรเลยนะครับ เฮ้ยทำไมถึกจังโอ้โหเกือบแพ้นะทำไมมันถึกขึ้นถึกขึ้นนะปล่อยมันเถอะนะพอแล้วเรานะครับ วันนี้นะครับ ก็เจอกันใหม่จริงนะบในวิดีโอข้างหน้านะครับ ผมกฤติศากดิ์สำหรับโค้ชไนท์นะครับ ก็ผมเก็บเร็วอสัก 5เลเวล10 เลเวล นะผมจะไปลุย ด่านให้มันจบ นะ ครับ ของ ด่านสตอรี่ นะครับนั่นเอง นะ ครับ โอเคนะครับก็เจอใหม่จริงครับ and I will see you again นะครับ in the next video นั่นเองนะครับบายบายสสดครับเพื่อนๆ